บางคนอาจสงสัยว่าทำไมต้อง co-working space และ co-working space คืออะไร พอนึกย้อนกลับไปว่าตอนแรกๆที่อยากจะทำ co-working space เนี่ยก็คิดอยู่ว่าเออแล้วถ้าทำ co-working space เนี่ยเราต้องต้องต้องเริ่มยังไงพอได้โจทย์นี้มามันก็ค่อนข้าง challenging ค่อนข้างท้าทายพอสมควร เพราะตอนแรกผมไม่เคยคิดย้อนกลับไปเป็นเป็นช็อตๆครับว่าในการทำ co-working space เนี่ยต้องมีอะไรบ้าง ค่ลองดูกันนะครับ คือ อย่างแรกเลยก่อนที่จะคิดว่าจะเริ่มทำหรือออจะลงมือทำจริงๆเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าคอนเซปต์ co-working มันคืออะไร ในช่วงปีที่ผ่านๆมาเนี่ยครับต้องยอมรับว่า co-working กลายเป็นกระแสที่มีการได้รับความนิยมขึ้นมาก เป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าโอ้ถ้าเรามีพื้นที่ว่าง แล้วควรเอามาทำเป็น co-working ทำไมไม่ทำเป็น co-working space สิมันกลายเป็นสิ่งที่คลิปกลายเป็นสิ่งที่ทันสมัยขึ้นมานะครับจริง co-working space เนี่ยมีคนพยายามให้คำนิยามเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์อย่างวิกิพีเดียหรืออย่างของ Oxford Dictionary หรือแม้แต่ขนาดที่จะมีว่าคนเขาสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาว่า www.co whatiscoworking.com สาเหตุที่มีการคำนิยามเยอะแยะไปหมดพวกอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วมาจากอย่างแรกเลยคือมันเกิด disruption ในการในในในตลาดนี้เกิดขึ้น วิธีการเช่าออฟฟิศแบบธรรมดาแบบปกติที่เขาทำกันมาเป็น 10บ0ปีเนี่ยครับ5 0 60 ปีมันได้ถูกเปลี่ยน ตอนแรกทุกคนคือคิดว่าเออเราเช่าออฟฟิศต้องเช่าเป็นตารางเมตร ใครจะไปคิดว่าเออเปลี่ยน mindset ว่าไม่ได้เช่าตามตารางเมตรแล้วเราเช่ากลายเป็นโต๊ะหรือเราขายเป็นเซอร์วิสแทนนะครับในช่วงแรกๆที่เพิ่งช่วงเริ่มแรกของ co-working space ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยเราน่าจะคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นประมาณปี 2005-2006 นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ยังค่อนข้างใหม่ เป็นคอนเซปต์ที่ประมาณ 10 ปีเศษๆหรือว่า 10 ปีนิดๆเองเเลยยังเป็นเลยยังมีคนพยายามอยากจะให้คำนิยาม กับคำว่า co-working นี้ ก็เลยเป็นที่มาของ ของหลายๆ definition ที่เราสามารถหากันได้หรือบางคนอาจจะพูดไปอย่างนึงว่า co-working คืออย่างนี้ co-working คืออย่างนั้น co-working คือแบบนี้ นี่ขนาดบนเว็บไซต์ของ whatiscoworking.com เนี่ยเขาเขาบอกไปถึงว่าถ้าคุณสะกด co-working ด้วยตัว c ตัวใหญ่ กับ co-working ด้วยตัว c ตัวเล็ก เนี่ยความหมายมันแตกต่างกันอันนี้ก็เข้าใจว่ามันเป็นกึ่งกึ่งเป็น co-working กิ๊กของเขาที่เขาต้องการจะจะให้คำนิยามเข้าไปนะครับเลยจริงๆทำให้หลายๆท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดหรือบางคนจะพยายามให้ความจำกัดความของคำว่า co-working เนี่ยอยู่ในวงแคบในวงแคบมากๆมีท่านหนึ่งชื่อว่านีนาโพเลอร์นะครับเป็น เป็นรีเสิร์ชเชอร์เป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นนักเรียน อยู่ที่มหาลัยรู้สึกเป็นมหาลัยที่เวียนนานะครับเขาทำตีซิสด้านเกี่ยวกับว่าอะไรคือ co-working และพยายามหาคำนิยามมาตอบโจทย์ตรงนี้ให้หมด ซึ่งคำนิยามเนี่ยตั้งแต่แรกๆ คือที่ที่เขาทำตีซิสของเขามาเขาได้ได้บอกมาว่าจำกัดความคำว่า co-working เนี่ยยากมาก เขาเลยเริ่มจากว่าจำกัดความว่าอะไรคำไหนที่ไม่ใช่ไม่สามารถนำมาอธิบายว่าว่า co-working คืออะไรได้ได้ได้ได้ในในในใน sentence เดียวมากกว่าอย่างเช่น มีหลาย ๆ ท่านบอกว่า co-working เนี่ยคือต้องเป็นสถานที่ที่สร้างหรือคิดขึ้นมาจากคนที่มีความคิดคล้ายๆกัน แล้วก็อยากจะสร้าง เอานำความคิดของเราเนี่ยเข้ามาบวกกับ Coffee Shop กับออฟฟิศจริงๆ แล้วมันก็ไม่เชิงนะครับบางสถานที่บางโคเวิร์กิ้งก็สร้างขึ้นมา อาจจะด้วยคนเดียวแต่ว่าเพื่อสำหรับหลายๆท่าน หรืออาจจะไม่ได้มี Coffee Shop หรืออาจจะเป็นเป็นไม่อาจจะเป็น Coffee Shop เต็มที่เลย แล้วไม่ได้มี Workspace สำหรับให้เช่าเลย อย่างแบบอย่างนี้ก็มีอีกอย่างคือบางท่านบอกว่า co-working space เนี่ยเป็นที่ที่สำหรับ รีแลนเซอร์มาทำงานหลาย ๆ คนที่สำหรับฟรีแลนซ์เลยเข้ามาแล้วก็ฟรีแลนซ์ี่ไม่ได้ถูกไม่ได้ทำงานให้บริษัทบริษัทเดียวซึ่งนี้ก็ไม่ใช่ co-working ก็ไม่ได้เป็นที่สำหรับฟรีแลนซ์อย่างเดียวนะครับหลาย ๆ ท่านอาจจะพูดอีกว่าแต่ละคนเมมเบอร์ข้างใน co-working เนี่ยต้องมาจากอินดัสทรีที่แตกต่างกัน มาทำงานกันคนละแบบทำงานกันคนละตลาด จริง ๆ แบบนี้มันก็ไม่ มันก็ไม่เชิง เราก็ไม่สามารถมานิยามได้ได้ทั้งหมด ก็จะมีคำนิยามอีกหลาย ๆ แบบที่มีหลายเยอะมากเลยในตลาดทั้งโลกเลยนะครับ ที่กำพยายามมีแต่คนเขาบอกว่า เออ co-working คือคืออย่างนี้คืออย่างนั้น แต่จริงๆแล้วมันหาคำนิยามเดียวที่จะมาอธิบายคำนี้ได้ยากมาก มันเป็นแค่คอนเซปต์คอนเซปต์หนึ่ง ซึ่งหลายๆคนพอได้ยินปุ๊บคิดว่าตัวเองรู้ รือว่าคิดว่ามันเวิร์กหรือมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้น แล้วก็มีแต่ที่สำคัญเนี่ยคือพอเราไม่ได้ไปสนใจว่าคำนิยามจริงๆ มันเป็นอะไรยังไงเนี่ย มันก็มีสถานที่ที่มันทำให้เกิดขึ้นได้ ตรงนี้เนี่ยก็คือเลยกลายมาเป็นที่มาของ challenge ว่า เฮ้ยแล้วเราจะอธิบายคำว่า co-working ได้ยังไง ื่อเริ่ม co-working space สักแห่ง อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินความตั้งใจ ต้องอาศัยทักษะการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ เพราะทุกวันนี้ธุรกิจ co-working space ได้รับความนิยมมากขึ้นทุกวัน คุณมีความฝันใช่ไหมครับ ความฝันที่แม้จะแตกต่าง แต่เราทุกคนต่างกำลังพยายามเฮ้ยประชุมได้ละเราจะหยุดแต่การมีความฝันอย่างเดียวไม่ได้ จงลงมือทำ และคุณก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรได้มาไม่ง่ายอ้าวไม่ไปทำงานเหรอลูก อย่ามัวแต่เสียเวลาก้าวออกมา และเชื่อในพลังของคุณ้าคุณยังไม่พบแรงบันดาลใจ ออกจากกรอบเดิมๆ พาตัวเองไปสู่เส้นทางใหม่ๆ ค้นพบชีวิตที่ไม่ได้มีแค่ตัวเรา แต่เป็นชีวิตที่รวมไปถึงทุกคนที่เราได้พบเจอ แบ่งปันแรงบันดาลใจ เรียนรู้และเก็บเกี่ยวทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามา เราค่อยมาดูกันว่า จากจุดเริ่มต้นเล็กๆจุดนี้เราจะไปได้ไกลแค่ไหน